อนเกมนี้เนี่ยเก่าจัดยังไงเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ 922 นะฮะ 922 นะครับแต่ว่าเราก็ยังขาดทุนอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ยมาอีกต่อเนื่องอีกพันสองหกสิบเก้าบาทส่วนนี้ของ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 ก็เกมนี้เป็นเกมในค่าย PG นะฮะท่านผู้ชมเป็นเกมเก่าแล้วแหละครับ แต่ว่าอยากจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆ ได้หายคิดถึงกันหน่อยนะฮะ วันนี้ผมเงินทุนทั้งหมด 4,641 บาท 20 สตังค์นะฮะเออเอาให้หมดครบเศษนะฮะ เออ ก็ยังไงอะผมขออนุญาตไปที่เบ็ดเท่าไหร่ก่อนนะท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบไปด้วยนะครับขออนุญาตไปที่ 30 ดอกก่อนนะฮะ เฮ้ย ลืมดูเงินเงินเดิมพันนะฮะวันนี้เอาทุนมาก็ถือว่า 4,000 กว่าบาทได้นะครับ ขอไปที่เบ็ด 27 บาทนะฮะท่านผู้ชมล้างหน้าล้างตากันไปก่อนนะครับ ขอสักสิบดอกไปครับโอ้ยโอ้ยเออ ครับหมดแล้วเหรอ เออมาให้ผมสักทีหนึ่งนะฮะ มาถึงก็หมุนฟรีสองดอกแล้ววายช็อตนี้ยังไงเงินรางวัลก้อนโตมังกรร้องหาช็อตนี้เท่าไหร่ครับ 558 บาทนะฮะท่านผู้ชม เอ้ยเอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะมังกรถึงก็ต้องคำรามนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับโอเค ไปไปที่ 30 ดอกบ้างนะฮะ ช่องนี้เท่าไหร่ 81 บาท โอ้ยกำไรที่ได้มาเมื่อกี้คือศูนย์ไปแล้วนะครับผม ติ้งตุงติ้งเอ้ย ยังไงครับ อย่างเงียบงี้ท่านผู้ชมโอ้ โหแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะ ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าครับ เป็นการท้าทายในตัวเกมค่ายพีจีเดี๋ยววันนี้ผมมาถล่มแม่งเลยนะฮะ ไปเปิดเทอร์โบอีกสิบดอกเหมือนเขาจะมาให้เราแค่ดอกเดียวนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยแต่ผมไม่ย่อท้อนะฮะผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่ห้าสสิบี่บาทแหละ ไปเลยครับ คือถ้ายิ่งเพิ่มเบ็ดเนี่ยตารางการจ่ายเงินรางวัลมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะ สูงขึ้นนะครับผม ขอไปที่ 30 ดอกนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โหเกมนี้เป็นเกมเก่าจัดเลยนะท่านผู้ชม ดูจากหน้าตาก็น่าจะ น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะฮะว่าเกมนี้เก่าจัด ไงเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ 922 นะฮะ 922 นะครับ แต่ว่าเราก็ยังขาดทุนอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหมาอีกต่อเนื่องอีกพันสองหกสิบเก้าบาท เฮ้ยเขาจะเริ่มมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ พอได้พอได้คืนทุนหน่อยนิดนึงนะฮะ แต่ยังขาดกำไรเอ้ยไม่ใช่ขาดกำไร ยังขาดทุนอยู่นะฮะท่านผู้ชมเอาหมดแล้วหรือ ไวจัดนะฮะ ไปสามดอกสามสิบดอกไปครับผม เอ้ยมาสักทีนึงนะฮะ ผมรอเวลานี้มันนานแล้ว ไปเริ่มกันครับ เราต้องมาลุ้นนะฮะว่าเราจะได้อะไรนะครับผมท่านผู้ชมนะ ไปหมุนครับ ได้ปลาครับ สีทองนะฮะ ไปครับ ถ้าได้สี เงินอีกสักตัวยังไง โอ้โห ปลาทองครับ สีทอง เพิ่มขึ้นฮ่าได้เพิ่มขึ้นไปอีกสองนะฮะสำหรับ ปลาคาร์ฟเนี่ยถ้าเก็บได้สองตัวนะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับได้ปลาอีกแล้วนะฮะขอเป็นเงินบ้างนะฮะท่านผู้ชม ผมขอเป็นเงินบ้างนะมาอีกสักตัวจะเป็นไรอ่ะเออโอ้ยหวานเจี๊ยบนะฮะท่านผู้ชมนะตอนนี้ เราจะได้หมุนแต่งเงินแล้วนะฮะท่านผู้ชม ไปครับ ขอ 2,000ได้ไหม2250ช็อตแรกไปที่ 1,000กว่าบาทนะฮะท่านผู้ชมเหลืออีก4หมุนเท่านั้นเหลืออีก4หมุนเท่านั้นนะครับ โอ้ยนี่คือกำไรของเราแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเอ้ามาอีก1125 นะฮะเป็นเงินรางวัลรวมตอนนี้ 2,250 บาทนะฮะท่านผู้ชม ไปครับท่านมังกรผมขอสัก 2,000 ได้ไหมขอสักสองพันไม่ได้นะฮะ ให้หกร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ย ไป มาอีกหนึ่งพันนะฮะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบเลยนะครับ หวานเจี๊ยบเลยนะฮะอีกดอกสุดท้ายนะ ดอกสุดท้ายยังไง อีกพันเฮ้ยเอาเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องนะครับ เงินเรามารวมหมดนะห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น จจเย็นมืออะใจเย็นยังไงพอแล้วดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะ ก็วันนี้เพียงพอแล้วได้ก่อนนะับท่านผู้ชมมาเล่นให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงนะสำหรับเกมเก่าเกมนี้นะก็ยังไงใครที่ไม่เคยลองเล่นหรืออยากเล่นยังไงก็ลองไปหาดูได้นะครับในค่าย PG Legend of ดากอนนะฮะ Legend of Dagon นะ ตำนานมังกรนะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ต่อไปนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอหรือสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะ วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับผม